สึกแบบนั้นเลย หัวใจของฉันคงพังเสียบเยินเสียใจอยู่คนเดียวมันร้องไห้ ฉันต้องทุกข์ทนแต่เป็นเธอมันคงง่าย ก็พอรู้ตัวแต่ตอนนี้มันคงสาย หัวใจแหลกสลายเวลาที่ผ่านพ้นเป็นเธอวันเดียวที่เชื่อใจแต่เธอ